วัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการแก้ไขและตรวจเช็คนะครับตัวนี้แอร์แคเรียอีกแล้วนะครับ อาการเปิดแล้วไม่ติดนะครับ เงียบไปเลยเออตอนนี้เทสใหม่อยู่นะครับ ว่ามันมีปัญหาอะไร เดี๋ยวสักครู่นะครับ เป็นได้หลายสาเหตุครับ ถ้าไม่ชุดคอนโทรลก็ อาจจะมอเตอร์พัดลมอีกหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะครับ เดี๋ยวตรวจเช็คไปพร้อมกันตอนนี้กำลังเทสอยู่นะครับ ยังเงียบอยู่นะครับ ยังเงียบอยู่ ปกติจะรอหน่วงเวลาประมาณ 3 นาที ถึง 5 นาทีนะครับ แล้วแต่ผู้ผลิต นี่ทดลองให้ดูนะครับ ไม่หมุนนะครับ ไม่มีการสั่นไหวใดๆทั้งสิ้นสตาร์ทแล้วนะครับ สตาร์ทแล้ว สตาร์ทแล้ว อ๋อ เห็นแล้วครับ มอเตอร์น่าจะมีปัญหาอีกครับ ตัวบนนะครับตัวบน หมุนไม่ออกนะครับ ตัวบน ส่วนตัวตัวล่างทำอยู่นะครับทำงานแป๊บเดียวนะครับก็ตัด มีปัญหาที่มอเตอร์ มีปัญหาที่มอเตอร์นะครับ เดี๋ยวเรา ngon được vị khăn เดน๋ยนี้คอมเพรสเซอร์นะครับ คอมเพรสเซอร์น่าจะมีปัญหาน้ำยาอาจจะน้อยก็ได้ครับ อาจจะรั่วนะครับ เดี๋ยวต้องลองเช็คคอมเพรสเซอร์ดูก่อนนะครับ รเซอร์น่าจะมีปัญหานะครับออกตัวไม่ได้นะครับ ต้องเช็ค น่าจะน้ำยาด้วย ได้ยินเสียงไหมครับเดี๋ยว เลยนะครับตัวนี้เหมือนกับมอเตอร์มีปัญหาด้วย